บทที่ 3 การสร้างข้อความ ศึกษารูปแบบการสร้างข้อความตัวอักษร ในคอมพิวเตอร์กราฟิก การสร้างและตกแต่งข้อความ การทำตัวอักษรให้เรียงบนเส้นผ่าการสร้างตัวอักษรด้วยภาพ การใส่ลายน้ำและลิขสิทธิ์ลงในภาพ ตกแต่งข้อความด้วยฟิลเตอร์ จากนั้นนำผลงานมานำเสนอและอภิปรายร่วมกันค่ะ